ก็เห็นน้องมานานแล้วนะส่วนตัวน้องเองเนี่ยผมก็เห็นว่าน้องเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่า มีความพยายามมาก น้องออกงานแทบทุกวันแล้วก็ไม่มีเวลาซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเวลาซ้อมกับวงจริงๆเนี่ยน้อยมาก น้องก็จะเหนื่อยเหนื่อยมาก แล้วก็เวลาทำงานก็จะตั้งใจแหละคือคือเราเห็นความตั้งใจของน้องน้องมีความตั้งใจมากๆแล้วก็มีความพยายามสูงมาก แต่ว่าเราก็เห็นใจน้องเพราะว่าน้องเหนื่อยมาก ก็เรายังเหลือเวลาซ้อมกันอีกประมาณสักห้าหกวันนะครับก่อนจะถึงวันคอนเสิร์ต ซึ่งตอนนี้น้องทำได้ดีขึ้นเยอะมาก ๆ เลย แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องอิงฟ้าด้วยแล้วกันนะครับ ชีวิตของพี่ฟ้าเลยนะคะ ขอบคุณบอสนวัตแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยสารฝันให้พี่ฟ้าเป็นจริง